ไปทีเข้าไม่ได้ับซิงเกิลนี้เลย อะไรหรือพวงมะนาว ถูกไหมอะไรถูกแล้วคิดนานอยู่ ในช่วงแรกกันนะครับพวกเราทีมงานจะรับชิดวงหลายชุดนะเล่นหลายชุดนะเลย 사랑인데 그 사랑 어디 감사리가 어려 and out.